อย่าแกล้งทำเป็นไม่รู้สายตาเธอมัน เธอต้องการเอ้ยแม้ยามวิการเย้ได้ทุกเวลาเย้ u r always เย้ไม่สนใจว่าใครจะให้ร้ายเธอมีแค่เธอคนเดียวไม่สมกับสายร้ายเธอต้องเป็นเธอเท่านั้นคงไม่มีใครคล้ายเธอช่วงเวลาที่มีนั้นอยากใช้แต่กับเธอเย้เงินในบัญชีที่นี้ให้เธอได้เท่าที่นี้เย้เย้ไปเจอความเป็นจริงตอนนี้ มันคงมีเธอตรงนี้เย้เย้ Falling every day grinding every day เย่เย่คิดถึงเธอ always morning to the night เย a when you're calling me, baby, yeah, yeah, yeah. You're clang thầm bên mình ngủ Sáng ta thương mình phong you. ok Yeah, sáng thầm bên me rosy Just tell me what you want, okay, okay Yeah, die alright or wrong, babe let make a call, yeah ไม่มีปัญหา yeah Get แค่เธอบอกมา Thank you.